นะครับวันนี้เราจะมาการออกแบบโดยการปักนะครับ การปักอย่างง่ายนะครับเป็นการปักลูกโซ่นะครับ ก็คือเป็นดอกไม้ ลักษณะของไม้ก็คือดอกกลมๆลูกโซ่นะครับ หลายๆ ดอกนะครับหลายๆ ดอกวนๆกันอยู่นะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บก็เป็นใบไม้เป็นกิ่งไม้นะครับ ลักษณะของลูกโซ่นะครับ ผมก็จะปักนะครับการทำดอกนะครับแทงจุดกึ่งกลางขึ้นไปนะครับแล้วใช้เข็มวางจุดเริ่มต้น แล้วก็นะครับม้วนห้าครั้งแล้วก็ดึงให้ตึง อย่าให้ตึงมากนะครับ ให้พอนะครับ ให้พอประมาณ ใช้แม่โป้งกดเอาไว้ แล้วก็ดึงนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บแทงกลับไปที่เดิม นะครับทำเป็นดอกนะครับ นะครับ แทงจุดตรงกลางนะครับ นะครับพันหัวเข็ม5รอบ2 3 4 5 ดึงให้ตึงพอประมาณนะครับ ตอนนั้นนะครับ ใช้แม่โป้งกดเอาไว้ ดึงกลับไปนะครับ แทงกลับไปที่เดิมนะครับ อันดับต่อมานะครับปักจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับ เข็ม นะครับ พันหัวเข็มห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงให้ตึงพอประมาณนะครับแม่โป้งกดเอาไว้ แล้วก็ดึงนะครับ แล้วก็ปักแทงไปที่เดิมนะครับ ก็จะเริ่มเป็นดอกไม้นะครับ นะครับ พันหัวเข็มห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ นะครับแล้วก็แทงไปที่เดิมนะครับ วิธีอย่างง่ายนะครับ พันหัวเข็มห้ารอบหนึ่งสอง 3 4 5นะครับ ดึงให้ตึง นะครับแล้วกลับไปแทงที่เดิมนะครับ ก็จะได้ลักษณะของดอกไม้นะครับ นะครับ พันหัวเข็ม5รอบ1 2 3 4 5นะครับ ดึงให้ตึง นะครับแทงกลับไปที่เดิมนะครับ ก็จะได้ลักษณะของดอกไม้นะครับ การปักตัวหนอน การปักดอกเดซี่นะครับ จะนิยมปักเป็นดอกไม้นะครับ หลักการทำดอกนะครับ ก็จะเป็นดอกไม้นะครับ นะครับแทงจากด้านล่าง ทำปมให้เรียบร้อยนะครับ แทงกลับไปที่เดิมนะครับ จุดเริ่มต้นนะครับรัศมีของดอกไม้นะครับ ขึ้นกับความต้องการว่าจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะครับ ผมใช้ประมาณ1เซนครึ่งนะครับดึงให้ตึงพอประมาณนะครับ แล้วก็ยึดอันดับต่อมาแทงจุดกึงกลางของดอกไม้นะครับ แทงกลับไปที่เดิม นะครับแทงกลับไปที่เดิมนะครับ แล้วก็ออกด้านข้างคล้องหัวเข็มพันหัวเข็มดึงให้ตึงพอประมาณนะครับ แล้วก็ยึดเอาไว้นะครับ ปักจากจุดถึงกลางนะครับ แล้วก็แทงกลับลงไปที่เดิมนะครับแล้วแทงออกมาด้านข้าง นะครับ นะครับ จากจุดถึงกลางนะครับ แล้วก็จุดถึงกลางจุดเริ่มต้นนะครับ ออกไปหาด้านนอกขีบดอกไม้นะครับ ดึงให้ตึงพอประมาณ นะครับจุดเริ่มต้น จุดกลางกลางนะครับปักเป่าด้านข้างดึงให้ตึง นะครับก็จะได้ลักษณะของดอกเดซี่นะครับนี่คือลักษณะของดอกเดซี่นะครับคล้ายๆดอกดอกดาวกระจายอะไรประมาณนี้ครับผมการปักไหมนะครับนิยมนำไปปักนะครับ พวกผลิตภัณฑ์จากเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกเช่นนะครับผ้าที่ใช้จากในบ้าน เช่นหมอนนะครับเป็นของใช้พวกกระเป๋านะครับ ส่วนการปักนะครับก็นิยมเอามาปัก บนเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับแต่การปักบนเสื้อผ้าเราค่อนข้างจะดูแลรักษานิดนึงนะครับ ในการทำความสะอาด